ในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้การทำงานของตัว Google Docs เบื้องต้นนะครับ โดยเนื้อหาหลักๆ จะเป็นการแนะนำในส่วนของเครื่องมือที่น่าสนใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเริ่มต้นนะครับ ให้เราเข้าไปในโฟลเดอร์ทำงานร่วมกันนะครับ ที่เราสร้างไว้นะครับ จากนั้นนะครับให้เราคลิกที่เมนูใหม่นะครับ หรือว่าคลิกขวานะครับ พื้นที่ว่างตรงนี้ แล้วก็เลือก Google เอกสารหรือว่า Google Doc นะครับ โปรแกรมก็จะเปิดหน้าจอในส่วนของตัว Google เอกสารขึ้นมานะครับ หน้าจอโปรแกรมนะครับ ก็จะคล้ายๆกับการใช้งานในส่วนของ Microsoft Word นะครับ เดี๋ยวเราจะทดลองสร้างนะครับ ไฟล์งานที่สร้างด้วย Google เอกสาร เสร็จแล้วนะครับ ให้เราคลิกที่เอกสารไม่มีชื่อนะครับ ตัวโปรแกรมก็จะ บันทึกให้เราอัตโนมัตินะครับ ซึ่งสังเกตดูนะครับ มันจะไม่มีปุ่มเซฟ เพราะว่าตัวงานที่เราทำด้วย Google เอกสารเนี่ยจะเซฟให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ ซึ่งตำแหน่งที่เซฟเราก็สามารถที่จะดูตรงนี้ได้นะครับ หรือเราจะย้ายไปยังตำแหน่งที่เราต้องการผ่านเมนูตรงนี้ได้นะครับสำหรับการใช้งานในส่วนของ Google เอกสารนะครับ เมนูที่จะแนะนำให้รู้จักนะครับก็คือในส่วนของการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะพิมพ์เอกสารด้วยคำสั่งเสียงของเราได้เลย ตัวอย่างที่เราจะเอาไปใช้งาน ก็อย่างเช่น เราเอาไปทำเป็นรายงาน หรือจะทำรายงานการประชุม โดยการนำไฟล์เสียงมาฟังแล้วก็พูดเพื่อให้ตัวโปรแกรมพิมพ์ได้นะครับ ซึ่งเราสามารถ ที่จะใช้ฟังก์ชันการพิมพ์ด้วยเสียงที่มีอยู่ใน Google เอกสารได้เลยนะครับสำหรับการเรียกใช้คำสั่งในการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับ ให้เราไปคลิกที่เครื่องมือตรงนี้นะครับ จากนั้นให้เราเลือก ตรงคำสั่งพิมพ์ด้วยเสียงนะครับ คลิกเข้าไปนะครับตัวโปรแกรมก็จะเปิด หน้าจอสำหรับให้เรากดคลิกเพื่อพิมพ์ด้วยเสียงนะครับ เราสามารถที่จะเลือกภาษาตรงนี้ได้นะครับ ว่าต้องการที่จะพูดภาษาอะไรนะครับ เดี๋ยวเราจะทดลอง พิมพ์ด้วยเสียงกันดูนะครับ ให้เราคลิกนะครับที่ปุ่มรูปไมโครโฟนตรงนี้ ตัวโปรแกรมก็จะถามหาไมโครโฟนนะครับ เราก็กดรูไปนะครับ สังเกตดูนะครับ ตัวไม้ตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงพร้อมที่จะให้เราพิมพ์ด้วยเสียงแล้วนะครับ ณตอนนี้เวลาผมพูดไปสังเกตนะครับ มันก็จะพิมพ์ไปให้นะครับ เดี๋ยวจะทำการลบตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะครับ เดี๋ยวจะทดลองพิมพ์ด้วยเสียงออีกครั้งหนึ่งนะครับ ทดสอบการทำงานพิมพ์ด้วยเสียง การใช้งาน Google เอกสารเราไม่จำเป็นต้องทำการบันทึกไฟล์ เพราะเนื่องจากว่าไฟล์เอกสารที่เราสร้างขึ้นจะบันทึกให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเก็บไว้ใน Google Drive ร็จแล้วนะครับเราก็กดปิดนะครับมาดูกันนะครับในเรื่องของการข้อผิดพลาดนะครับ ทดสอบการทำงานพิมพ์ด้วยเสียงการใช้งาน Google อเอกสาร เราไม่จำเป็นต้องทำการบันทึกไฟล์เพราะเนื่องจากว่าไฟล์เอกสารที่เราสร้างขึ้นจะบันทึกให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเก็บไว้ใน Google Drive นะครับอ่า สังเกตดูนะครับก็จะมีความผิดพลาดเล็กน้อยนะครับ แต่โดยรวมนะครับก็สามารถที่จะช่วยให้เราทำรายงานหรือว่าพิมพ์เอกสารได้รวดเร็วขึ้นนะครับ ส่วนฟังก์ชันอื่นๆก็จะคล้ายๆกันกับที่เราใช้ในตัวโปรแกรม Microsoft Word นะครับ ซึ่งหลังจากที่เราพิมพ์เรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะนำไฟล์ตัวนี้นะครับ ดาวน์โหลดกลับไปในรูปแบบของ Microsoft Word แล้วก็เอาไปใช้ในการจัดตำแหน่งการจัดรูปแบบอะไรอย่างนี้นะครับ ซึ่งบางครั้งเราใช้ตัวตัว Google Doc ใหม่ ๆ นะครับ เราอาจจะไม่คุ้นชินเครื่องมือหรือว่า ใช้งานเครื่องมือในการจัดรูปแบบ ซึ่งในการจัดรูปแบบเนี่ยบางครั้งเราอาจจะคุ้นชินกับการใช้ตัว Microsoft Word มากกว่านะครับ เพราะงั้นตัวนี้เราสามารถที่จะเอามาช่วยได้ในเรื่องของการ ที่จะพิมพ์ด้วยเสียงนะครับที่ต้องการเอาข้อมูล ที่เรามีอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เสียงที่เราบันทึกมาหรือเป็นไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารนะครับเราก็มาใช้ในการพิมพ์ด้วยเสียงใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้ทดลองกดปิดนะครับ เห็นไหมครับ ตัวโปรแกรมก็จะบันทึกให้เราอัตโนมัติ ซึ่งจะจัดเก็บอยู่ในตำแหน่งที่เราได้เปิดไว้นะครับออยู่ในทำงานร่วมกันตรงนี้ ซึ่งเราสามารถที่จะเปิดขึ้นมาทำการแก้ไขได้นะครับ เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรตรงนี้นะครับได้เหมือนกัน ครับ อันนี้ก็เป็นการใช้งานในส่วนของ Google Docs เบื้องต้นนะครับ ซึ่งคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานในเรื่องของการพิมพ์ด้วยเสียง ซึ่งเราสามารถที่จะนำไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารหรือว่าไฟล์เสียงนะครับ มาช่วยในการพิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วขึ้นนะครับ สวัสดีครับ